ชาวราศีมีนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับโอ้โห เห็นไพ่อย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากเรียกว่าเป็น the b เบสเลยนะครับ มัน the b เบสยังไงชาวราศีมีนบางคนสงสัย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาวราศีมีน ใบแรกขึ้น the star เลยคือหมายถึงว่าโดดเด่นรู้สึกมีออร่ารู้สึกมีเสน่ห์นะครับ ไม่ว่าเป็นจะเป็นคุณผู้หญิง หรือคุณผู้ชายชาวราศีมีนค่อนข้างจะโดดเด่นค่อนข้างจะดีนะครับขออนุญาตตบมือให้เลยนะตบมือให้งามๆเลยนั่นแหละ ชาวราศีมีนเดือนนี้จะทำอะไรจะหยิบจับอะไรผู้คนสนใจ ผู้คนหันเข้ามาหา หรือจะมีคนสนใจเชิญคุณไปทำนู่นทำนี่เยอะ แล้วก็บางคนนะถ้าเดือนนี้นะรู้สึกว่าจากเดือนที่แล้วเดือนมกราคมอะไม่ค่อยจะดี ไม่ค่อยจะสู้ดีนะคุณเดือนนี้คุณจะโดดเด่นมาก คุณจะดีมาก เรียกว่าเดือนนี้แทบจะพลิกจากเขาเรียกว่าหลังตีนเป็นหน้ามือเลยอันนี้ก็ต้องพูดหยาบๆเลยว่าหลังตีนเป็นหน้ามือแน่นอนดวงของชาวราศีมีในเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมเดือสตาร์ขึ้นเรื่องงานโดดเด่นใครที่ทำงานโซเชียลมีเดียงานเกี่ยวกับแบบพรีเซนต์ตัวเองหรือเป็นแบบนักร้องนักแสดงนะครับลุยออนไลน์ได้เลยเพราะว่าจากไพ่เดือนสตาร์นะคุณดูดีนะเชื่อมไปหาเดอะเวอร์นะครับคือผู้คน ทั่วโลกนะครับ โครงข่ายเวอร์ไวหรือผู้คนในประเทศสนใจคุณมาก ไม่ว่าคุณคิดคอนเทนต์ หรือออกคอนเทนต์อะไร หรือขายของออนไลน์ก็ตามนะ ผมบอกเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะดีมากนะครับ ดูจากไพ่ขึ้นบนไปแล้วเป็นขออนุญาตจับไพ่นะครับถือไพ่มาอย่างนี้ครับ เป็น Knight of Swords นะครับ ก็แสดงว่าโดดเด่นในเรื่องการงานไม่ว่าคุณจะงานอะไรก็ตามค่อนข้างจะได้รับ ความไว้วางใจจากเจ้านายพอสมควร หรือคนที่ทำเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ ดีสวนกระแสไปเลยครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ เรื่องเงินก็เช่นกันครับ เรื่องเงินขึ้นเป็น the chariot นะครับ the chariot แปลว่าเงินจากทางไกลหรือว่าการ movement เพื่อไปหาเงินหรือเงินมาจากการที่เราเดินทางไปนำมา ซึ่งหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่างานที่ต้องเดินทางเดียวครับ อันนี้คืองานที่ว่าจากออนไลน์งานทางไกลงานโยงใหญ่นะครับเนี่ยเพราะมันมันเชื่อมกับไพ่ของ King of w a n d ครับก็คือ ช่วงนี้คุณจะบ้างานพิเศษราศีมีนคือถ้าใครยังไม่บ้างานอยู่ฟังดีๆนะ เดือนนี้คุณลุยได้เลย คุณจะทำอะไรคุณทำได้เลย ไม่ต้องลังเล ไม่ต้องชงนใจและติดขัดในความสามารถตัวเองเพราะคุณมีทั้งคอนเนคชั่นที่ดีนะครับเดอะเวิร์นี่ขึ้นเลยว่าคนสนใจคุณ คนจับตามองอยู่นะครับ และก็ครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเป็นสิบถ้วยนะครับ ผม ก็คือพูดง่ายว่าดูดีไปหมดนะครับ เรื่องของสหัช้ะนะครับ อย่างที่บอกว่าเดอะเวอร์ช่วงนี้สังคมคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันนิดนึง อาจจะติดต่อกันทางไลน์ทางเฟซกันนิดนึงแต่ว่าผมว่าคุณสามารถใช้ทำประโยชน์และทำเงินได้ด้วยนะครับ ถ้าคุณเริ่มต้นนะ คุณคิดดูนะเพื่อนคุณจะช่วยสนับสนุนและก็เป็นผู้ใหญ่ที่มาช่วยแก้ปัญหาให้คุณด้วยบางทีคุณติดขัด บางทีคุณไม่เข้าใจบางทีคุณสามารถปรึกษาได้นะครับ และก็คุณคือช่วงนี้จะทำอะไรก็ดูดีไปหมดทำอะไร ก็กระดิกตัวไปซ้ายไปขวาก็ มีคนเขาเรียกว่าตามติดตามซัพพอร์ตและมีคนอาจจะเดือนนี้ชาวราศีมีนอาจจะมีคนกดไลค์นะ หรือ กดกดไลค์กดแชร์ IG เยอะ กดไลค์กดแชร์ Facebook เยอะนะ ก็ค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับ ถือว่าดีมากแล้ว และครอบครัวนะครับ สิ่งสำคัญคือในชีวิตของบางคนก็คือครอบครัวเทนออฟครับ ขึ้นในพบครอบครัวนี้คือมีความสุขขึ้นครับ รู้สึกว่าครอบครัวตอนนี้เติมเต็มขึ้นหันกลับมากินข้าวกันพร้อมหน้าเยอะขึ้นหรือว่า รู้สึกว่าได้สร้างความสำเร็จให้กับคุณพ่อคุณแม่ หรือคนในครอบครัวรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกภูมิใจที่มีชาวราศีมีนเนี่ยมาเป็นลูกเป็นหลาน หรือว่าเป็นลูกเขานะครับ คุณจะทำให้ครอบครัวรู้สึกดีใจภูมิใจและเต็มภาพภูมิขึ้นคือ และก็ในเรื่องข่าวดีคือบางคนอาจจะแบบมีเกณฑ์ว่าแต่งงาน มีเกณฑ์ตกลงปลงใจผู้ใหญ่สองฝ่ายรับรับทราบ นะครับหรือบางคนได้มีเกณฑ์ว่าไปงานแต่งงานของญาติพี่น้องนะครับ มีเกณฑ์ญาติพี่น้องแต่งงานกันแล้วมีเกณฑ์ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องหลานด้วยนะครับ เกณฑ์เรื่องลูกหลานขึ้นมา คือการอาจจะมีการได้ตั้งครรภ์นะครับ ชาวราศีมีนได้ลูกได้หลาน อะไรประมาณนี้เป็นความสุขของครอบครัวนะครับพ่อแม่ชื่นใจเนาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ปุตตะในเสิ่งที่ผมบอกว่าเดือนนี้คุณจะขับเคลื่อนกิจการคุณจะเริ่มเลยคุณเริ่มได้เลยนะเพราะเงินจะเข้าหาคุณแน่นอนชาวราศีมีนนะครับ 9เหรียญนี่เป็นเงินไม่ใช่น้อยยนะผมบอกเลย ถ้าคุณยังนิ่งอยู่ขยับเลยครับ ถ้าคุณยังคิดไม่ออกคิดเลยครับ เพราะถ้าเดือนนี้คุณทำอะไรก็ตามคุณพาพันผมบอกแล้วเป็นเดือนที่โดดเด่นของชาวราศีมีนมาก 9เหรียญขึ้นอย่างนี้หมายถึงว่าเงินจะเข้าคุณเยอะมากอย่างน้อยก็ เยอะกว่าที่คุณเคยมีแล้วก็โปรเจกต์ที่คุณจะทำอะไรก็สำเร็จก็ผ่านก็เป็น 9เหรียญก็เราโดดเด่นด้วย เป็นเดอะสตาร์ด้วย เป็นาเหรียญด้วยครับมันขึ้น เป็นไพ่ของความโดดเด่นเป็นไพ่ของผู้หญิงที่ทรงเสน่ห์มีเสน่ห์นะครับค่อนข้างจะโดดเด่นค่อนข้างจะเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะฉะนั้นโปรเจกต์ยังค้างคาหรือยังติดขัดทำอะไรไม่ราบรื่น ก็จะเขาเรียกว่าจะคล่องขึ้นจะโฟล์ขึ้นนะครับ ชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นอย่าชักช้านะครับ บอกเลยว่าอย่าชักช้านั่นคือย้ำนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับ ไพ่ค่อนข้างขึ้นมาซับพอร์ตตัวคุณแล้ว และเหลือแค่ตัวคุณจะเดินหรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องของคนโสดก็มีเกณฑ์ที่ดี เพราะเดือนนี้ออร่าคุณจัดมาก จะมีเกณฑ์ ผู้คนเข้าหาเยอะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือเพศที่3นะครับปีนี้ขอโทษนะครับ เดือนนี้คุณจะ โอ้โห เรียกว่างานก็ปังรักก็ดีลัคกี้เลิฟเอ็นลัคกี้เกมนี้ มากๆนะครับ ส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับต้องเตือนไปสักนิดนึงเรื่องของสายตานะครับอาจช่วงนี้อาจจะติดโซเชียลเยอะไป ให้ระวังเรื่องของสายตาครับอาจจะเกิดการอาการสั้น หรือเกิดอาการว่าเมื่อยล้าสายตาก็แนะนำว่าให้พักโซเชียลอาจจะหลับตานะครับอาจจะหลับพักสายตาสัก 5-10 นาทีก็ช่วยคุณได้นะครับชาวราศีมีนครับ two of sword ขึ้นนะครับแล้วก็มีบางเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจนะครับบางเรื่องที่คุณตัดสินใจ แต่ผมบอกแล้วว่าคุณตัดสินใจไปเลย เพราะว่าการตัดสินใจของคุณนี้ ในเดือนนี้จะค่อนข้างแม่นยำนะครับแล้วถูกต้องนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจะพลาดนะครับผมต่อไปคนที่มีแฟนแล้วนะครับ แฟนของคุณจะมีความสำเร็จเพิ่มขึ้นนะครับประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นและยิ่งใหญ่ขึ้นไพ่ดีเอ็มพอร์โขึ้นในภพของปัตตานีนะครับ แฟนคุณอาจจะได้เปิดกิจการใหม่นะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการใหม่ หรือว่าได้รับตำแหน่งใหญ่ๆจากหัวหน้างานนะครับก็โดดเด่นเช่นกัน เรียกว่า lucky in love and lucky in game ด้วยนะครับ ชาวราศีมีน ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ แฟนของชาวราศีมีนจะรับกิจการใหม่ๆนะครับ ได้รับชื่อเสียงได้รับความสำเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนของคุณพยายามนะครับ คุณก็อาจจะอยู่เคียงข้างเขาคุณเห็นตลอดว่าเขาพยายามแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ แล้วความสำเร็จก็ตอบโจทย์เขาเต็มๆนะครับชาวราศีมีนก็คือไปไหนก็สะดวกสบายไปไหนก็ดูมีคนต้อนรับ นะครับการเดินทางผมบอกแล้วพบมรณะขึ้นคิงออฟฟันก็เป็นเรื่องงานโดยตรงนะครับ ชาวราศีมีนที่ทำงานประจำหัวหน้างานอาจจะสั่งให้ไปดูงาน อาจจะสั่งให้ไปอบรมสัมมนาดูกิจการตรงนี้ซิดูตรงนั้นซิของบริษัท ซึ่งถามว่าดีไหมผมตอบได้ตรงนี้ว่าดีมากๆเลยครับ อาจจะเป็นการปูทางสู่ความสำเร็จของชาวราศีมีนนี่ก็เป็นเรื่องดีๆ ของคุณนะครับ โดยตรงนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยปัญหาแทบจะน้อยมากแทบจะไม่มีเลยคือ ชาวราศีมีนเดือนนี้นะ บ้างงานได้บ้างเลยนะขยันได้ขยันเลยเพราะว่าผลตอบแทนคุณจะสูงมากเดือนนี้ เรียกว่าเป็นเดือนที่ดีที่สุดในรอบเขาเรียกว่าใน 2564เดือนนี้ เป็นเดือนที่โอเคที่สุดเลยชาวราศีมีนเรียกว่าเปิดมาต้นปีนี้ก็รับเรื่องดีๆเลยนะครับชาวราศีมีนครับใครที่ยังตกงานอยู่ก็จะมีคนชวนมาทำงานนะมีคนชวนไปสมัครงานก็จะได้โดยจะเป็นที่ช่วงนี้จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ใหญ่นะครับ เรียกว่าทำอะไรแล้วผู้ใหญ่คอนเฟิร์มทำอะไรแล้วผู้ใหญ่เซย์ y บทชาวราศีมีนอันนี้คือ เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าวาสนาดี อ่า ช่วงนี้เป็นวาสนาที่เบิร์กมากปังมากนะครับ ชาวราศีมีนครับ อ่าใน King of Swords นะครับ ก็แปลได้อีกว่าช่วงนี้คือผู้หยงผู้ใหญ่เนี่ยจะสนับสนุนเยอะนะอย่างที่บอก นอกจากผู้ใหญ่ที่ทำงาน แล้วก็ยังจะช่วยเราแก้ปัญหาอีกบางทีคุณทำอะไรพลาดนิดนึงผู้ใหญ่ก็เข้ามาบังให้ ผู้ใหญ่ก็เข้ามาซัพพอร์ตให้บอก เอ้ย อันนี้ เออเดี๋ยวแก้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวอะไรให้เออก็เป็นเรื่องที่ดีนะ แต่ผมเห็นคนโสดบางคนนี่ต้องกลับมาเรื่องความรักตัวนี้หนึ่งก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาก็จะมีคนอายุเยอะเข้ามาหาชาวราศีมีนเนี่ยให้กระชุ่มกระชวยใจนะครับข้อดีของผู้ใหญ่คือความมั่นคง ความเขาเรียกว่า ความผ่านโลกมาก่อนอ่าถ้าใครชอบสายแบบผู้ใหญ่ดูอบอุ่นนะครับคุณจะได้ครบเลยทั้งคนแบบ เป็นเจ้าของกิจการตัวเอง คนที่ทำงานเก่งและคนที่แก้ปัญหาเก่งนะอาจจะมีเข้ามาเยอะนะช่วงนี้ 3 อ่าถ้าคนส่วนผมบอกเลย สัก 3 3 คนอันนี้เป็นคนแบบลักษณะของ worker แน่นอนนะครับผมช่วงนี้ชาวราศีมีนเนี่ยจะโดนใจวัยรุ่นซะเยอะหน่อยเธอทำอะไรแล้ว ช่วงนี้มีความเป็นวัยรุ่นสูงอ่าน้องๆ ที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนก็ ถือว่าช่วงนี้สบายๆถือว่าช่วงนี้โดดเด่นนะ The Fool นี่แปลว่าบันเทิงเริงรมนะครับสายนิเทศสายอะไรเขาเรียกสายแบบท่องเที่ยวอะไรก็ การเรียนก็น่าจะไปได้สวยไปได้โอเค และคุณก็โดดเด่นด้วยนะครับ อย่างที่ผมบอกย้ำอีกทีใครที่ทำงาน เกี่ยวกับออนไลน์ งานที่เกี่ยวกับขายคอนเทนต์ความบันเทิง เริงรมเริงใจเนี่ย คุณจะรับความนิยมการตอบรับที่ดีมากนะครับชาวราศีมีนครับสมมติสำหรับคนที่ทำงานปกติไม่ได้อย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็คือ อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปแบบพักผ่อนเล็กๆน้อยๆนะครับตามต่างจังหวัดนะครับ ไปแบบชิวๆสบายๆได้มีเกณฑ์พักผ่อนมากจากการงานที่เหนื่อยล้า แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทาง เกี่ยวกับเรื่องงานด้วยเพราะผมเป็นส่วนใหญ่ชาวราศีมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับอ่าอย่างที่คนทราบ หวยรวยเบอร์ ก็เป็นสิ่งที่ชาวทุก ๆ ราศีอะ และทุกๆ คนรอคอยถามว่าราศีมีเนี่ยมีไหมตอบว่ามีแน่นอน เพราะไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาย้ำนะครับ Age of Pentacles ขึ้นเข้ามาย้ำมาตีกระดับซ้ำเติม เรียกว่ามีเกณฑ์เสียงโชคเสียงลาบแล้วดีเสียงโชคเสียงลาบแล้วได้ เลขอะไรหรือเลขจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับคุณพ่อเลขจากที่ทำงาน เลขจากแบบการเดินทางเลขทะเบียนรถก็ช่วยคุณให้สามารถก็เรียกว่าอ่าเราไปเสี่ยงดวงกันดูนะชาวราศีมีนนะ โอเค ต่อไปผมยังบอกว่าเรื่องสุขภาพนะครับนอกจากเรื่องสายตาแล้วเรื่องหลังครับระวังปวดหลังและระวังแบบ โลกขี้เกียจจะถามหาหมายถึงว่าคุณแบบบางวันก็ไม่อยากจะทำอะไรเลย เพราะว่าเดือนนี้คุณจะทำงานเยอะมากบางครั้งวันหยุดคุณอยากจะนอนพักผ่อนนะครับอาจจะยังอยากแบบเหนื่อยๆอาจจะอยากไปนวดอะไรเงี้ยบางคนระวังมีเกณฑ์ผ่าตัดเรื่องหลังหนึ่งบางคนมีเกณฑ์ว่าโอ้โหปวดเขา่าปวดแข้งปวดขานะเพราะ ten of one เอ่อ ten of sword ขึ้นและอุบัติเหตุทางรถยนต์ต้องระวังนะครับ มีเกณฑ์รถถูกเฉียวชน ได้ชาวราศีมีนนี่ต้องฝากไว้นะครับหนึ่งเรื่องนะครับ ก็ขอบพระคุณมากนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับหมอเจดวงดีด้วยนะครับผม สวัสดี